มาถามพี่ก้อยเรื่องปลาที่แบบสวยงามขนาดนี้เรามีหลักเกณฑ์การประกวดยังไงบ้างครับ ค่ะ เอาจากง่ายๆเลยนะคะ เราก็จะดูสีสีอ่าสีของปลาไม่ซีดดูเกตเกตไม่ถลอกเรียงกันเป็นเม็ดข้าวโพด สวยงาม เรียงกันเป็นระเบียบ หางหางไม่ขาดไม่แตก แล้วก็ดูที่กระโดง กระโดงหลังปลานะคะหลังปลาสวยงามอ่าใช่คือใหญ่ใหญ่ แล้วก็รับกับหางของปลาแล้วก็ตะเกียบข้างหน้าของปลานะคะ ก็มีตะเกียบคือตรงตรงนี้ของปลาใช่นที่ยื่นออกมาจากคางนะคะ ก็จะยาวเท่ากันเสมอกันไม่สั้นข้างใหญ่ข้างอะค่ะแล้วก็ ชายน้ำค่ะข้างล่างอ่ชายน้ำข้างล่างสุดข้างล่างของปลาค่ะก็จะเรียงเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วอีกอย่างที่เขาดูกันก็คือปลาก็คือสดชื่นนะคะสดชื่นยังไงคะก็คือว่ายไปมาตลอดใช่ไม่เสื่องไม่ซึมอะค่ะเขาเขาเรียกว่ายืนน้ำอะค่ะจะพองสวยอย่างเงี้ยค่ะ พองตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะเพราะเขาต้องโชว์สวยให้กรรมการดูครับ หลักการดูง่ายๆนะคะ ก็อย่างตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะฮะอ่าใช่สองตัวนี้ค่ะ เวลากลางออกมาแล้วเขาจะแบบกลมนะคะ รับกันไปหมดอะค่ะเออใช่นะฮะดูด้านบนด้านล่างนะฮะดูด้านหานะฮะโอ้โหอันนี้คือครบเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ ส่วนสีแดงนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะ คือเกตเขาเนี่ยเต็มเต็มตัวเลยเกตสีขาวสีแดง สีไหนที่่ังชาติชอบที่สุดฮะถือว่าสีที่ชอบที่สุดนะคะก็คือพื้นฐานหลักๆก็เลยคือสีแดง สีแดง ใช่ เพราะเขามีความเชื่อว่ามันเป็นสีที่มงคล สีมงคล ใช่ใช่ โดยเฉพาะประเทศอิหร่านเนี่ยเขาจะชอบมอบให้กันวันปีใหม่ วันปีใหม่ยังไงฮะ อ่า คือปีใหม่ของเขาจะไม่เหมือนสากลนะคะครับผมเขาจะเหมือนสงการบ้านเรา คือไม่ใช่วันที่หนึ่งมกราแต่ละปีเขาก็จะวันไม่ตรงกันนะครับคะผมเขาก็จะมอบให้กันถือว่าเป็นการต่ออายุให้กันนะอ๋อ เป็นการสิริมงคลเป็นต่ออายุให้กันใช่ใช่ค่ะยืดที่ยืนยาวขึ้น ใช่ค่ะและชาวอิห่านนี้มาซื้อกับ ที่นี่เยอะไหมฮะเยอะค่ะเยอะเลยเนอฮะค่ะประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งเขาใช้ประมาณ 5 0 0 0 0 0ตัวห้าแสนตัวเลยนะครับใช่ค่ะ้ยอดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีนี้นะฮะสีหลักๆก็คือแดงน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินรองลงมาอย่างเงี้ยครับผมและการเลี้ยงดูที่เราที่เมืองไทยกับที่เมืองนอกเนี่ย แตกต่างกันยังไงครับอออมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะคคือ ปลากัดเนี่ยถ้าเขาซื้อเป็นเป็นตัวที่ใหญ่อ่า ที่อายุ 4 เดือนเนี่ยสี่เดือนขึ้นใช่แล้วอย่างนี้ประมาณกี่เดือนนะฮะอันนี้ประมาณ 3 เดือนครึ่งอะค่ะสามเดือนนะฮะใช่ใช่คือหน้าหนาวของประเทศไทยอ่ะก็เพาะยากแล้วพยใช่แต่ทีแนี้พอเขาไปเพาะเนี่ยคือเขาจะเพาะยากกว่าเรา แล้วเขาไม่มีอาหารธรรมชาติ อย่างเช่นลูกไล่อย่างเงี้ยค่ะ ลูกน้ำหรือว่าเป็นพวกหนอนแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาจะมีอะไรมาทดแทนในส่วนนี้ เขาก็สามารถให้อาหารเม็ดได้ ถ้าเขาโตแล้วใช่ถ้าเขาโตแล้วในระดับ4เดือนขึ้นไปใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลาอนุบาลเขายังต้องใช้อาหารธรรมชาติ อย่างเช่นลูกไล่อะค่ะลูกไล่ใช่ใช่ค่ะแล้วประกาศเนี่ยฮะที่เขาซื้อไปเนี่ยจะมีอายุเป็นประมาณเท่าไหร่ ประมาณ 2 ปีค่ะ 2 ปี ใช่ใช่ แต่ว่าลูกค้าซื้อไปจากเราอะค่ะ อายุเขา4 เดือน แต่ทีเนี้ยถ้าเขาเลี้ยงต่อไปอีกสักประมาณ 2 เดือนเดือน 2 เดือนเนี่ย หางเขาเริ่มโรย คือเขามีอายุยาวแต่หางเขาเริ่มไม่สวยละ เหมือนคนแก่ย้ยละคนแก่ย้ยแล้วนะใช่ใช่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเขาก็จะกลับมาซื้อเราอีก ถือว่ามันเป็นข้อดี อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะ ครับเรามาถึงจำแนกสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ประกาศเนี่ยมีอะไรบ้างอยากให้พี่ก้อยแนะนำนิดนึงครับสายพันธุ์หลักๆนะคะก็มี6สายพันธุ์ด้วยกันมีหกสายพันธุ์นะครับมีอะไรบ้างครับก็มีฮับมูนฮับมูน แล้วก็ซูเปอร์เดลต้าเปอร์เดลต้า คาวเทลเทล ปลาจีน ปลาจีน ดับเบิลเทล ดับเบิลเทล แล้วก็มีปลาหม้อ ปลาหม้อใช่ค่ะมันมียังไงบ้างครับไหนแนะนำให้ดูหน่อย อ่า อย่างตัวนี้ก็จะเป็นปลาหม้อค่ะ นี่ปลาหม้อนะฮะ สีสันประมาณนี้นะฮะ ปลาหม้อหางเขาก็จะเล็กๆ หางเล็กๆ หน่อยเนี่ยปลาหม้อแต่นี้เป็นคาวเทลค่ะหางมันจะแตกๆหนาม จะเป็นแหลมๆ ใช่ค่ะ ไม่ใช่พี่เอากันไกลไปตัดนะคะ แต่ว่าเอากันไกลไปตัดเลยนะ แต่ว่ามันมันเป็นเป็นด้วยพันธุ์ของเขาประกาศแต่ละสายพันธุ์จะจำแนกด้วยหางด้วยหางเท่านั้นใช่ค่ะ ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรอ่าแต่ไม่เกี่ยวกับสีใช่ไหมไม่เกี่ยวกับสีค่ะ อย่างอันเนี้ยปลาจีนนะคะหางเขาก็จะเหมือนผู้กันอ๋อปลาจีนหางจะเหมือนผู้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนฮาร์ฟมูนพอกลางออกมาก็จะเป็น 180 องศาอ๋อจะกลางแบบ180 องศาเป็นตัวใช่ค่ะ แล้วก็จะเป็นซุปเปอร์เดลต้าซุปเปอร์เดลต้า ทำไมมันถึงแบบมันก็เป็นพันเดียวกับฮัมมูนนะคะอ๋อแต่ว่าหางมันกลางไม่ถึง 180อ๋อราคาเขาก็จะตกลงมาเลยอ๋อฮัมมูนก็จะแพงกว่า นี่จะแพงกว่าใช่ใช่ค่ะแล้วไงกแล้วก็จะมีดับเบิลเทลที่เห็นสวยวยๆ แล้วก็มีอะไรอีก ก็หลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะ สีไหนขายดีที่สุดนะฮะ สีที่ขายดีที่สุดก็คือเป็นพวกเน้นไปทางสีแดงสีแดงที่มังคนอย่างเงี้ยค่ะ สีสันสวยงามนะฮะ อย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยค่ะ